การสร้างแบบทดสอบ Google Form เป็นแอปในกลุ่มของ Google Drive ค่ะ ซึ่งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับสร้างแบบทดสอบ และยังสามารถตรวจข้อสอบ โดยการเพิ่มแอดออนฟูบารูเพื่อใช้ในการตรวจข้อสอบ การนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ก็เช่น การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนเป็นต้นค่ะ มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้นะคะ ขั้นแรกเราก็เข้าไปลงชื่อเข้าใช้ใน Google Account เพื่อเข้าไปใช้บริการต่างๆ ของ Google ค่ะ สามารถล็อกอิน จากนั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Google ที่เราสมัครไว้ค่ะ จากนั้นเราก็จะคลิกไอคอนแอปต่างๆ ของ Google ได้ ให้เราคลิกเลือก Drive ค่ะ ในหน้าของ Google Drive นั้น เราจะมีคลังเก็บไฟล์ออนไลน์ เมื่อเราทำงานสร้างฟอร์มเสร็จแล้ว ฟอร์มต่างๆที่เราสร้างเสร็จก็จะอยู่ใน Google Drive ทันทีค่ะ เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มนะคะ โดยไปที่ New ค่ะ เลือก More เลือก Google Form เมื่อเข้าสู่หน้าของการออกแบบฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อแบบฟอร์ม โดยที่ไปที่ Untitled Form ค่ะ และใส่คำอธิบายเพิ่มเติมที่อร์ม Description เลือกกลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถาม โดยเลือก Add Title and Description พิมพ์ชื่อแบบทดสอบที่ Untitled Form และใส่คำชี้แจงที่ Form Description ค่ะ คลิกเลือกที่กลุ่มช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถาม โดยเลือก Add Question และเปลี่ยนชนิดตัวเลือกเป็นแบบ short answer ค่ะ ให้เป็นแบบเติมคำเพื่อสร้างช่องการกรอกชื่อและเลขที่ของผู้ทำแบบทดสอบตามลำดับค่ะ หากเราจะเพิ่มข้อสอบ โดยคลิกเลือกที่แถบเครื่องมือ แทรกที่ปุ่ม add question แล้วเลือกแบบ multiple choice ค่ะ พิมพ์คำถามและคำตอบลงไปให้ครบ จากนั้นคลิกไอคอนตั้งค่า คลิกที่แถบ Quizzes แล้วเลือกสวิตช์เปิดที่ Make this a quiz สามารถกำหนดเลือกประกาศคะแนน และกำหนดให้ผู้ทำแบบทดสอบ สามารถดูคำตอบที่ถูกและผิดได้ตามต้องการค่ะ เมื่อกำหนดต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็กดคลิกบันทึกที่ Save ค่ะ เลือกกลุ่มคำถามคลิกคำตอบเฉลยที่ถูกต้อง และใส่คะแนนที่ได้ หากตอบถูกทำแบบนี้จนครบทุกกลุ่มคำถามค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้ว ลองรีวิวตัวอย่างที่ควิสโดยคลิกที่รูปตาค่ะ จะปรากฏแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้น โดยผู้ทำแบบทดสอบสามารถดูคะแนนหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ คลิกที่ View Your Score หน้าจอจะแสดงการเฉลยคำตอบ พร้อมคะแนนที่ได้บริเวณมุมขวาบนของฟอร์มค่ะ หากตอบผิดจะขึ้นเป็นสีแดง พร้อมกับคำตอบเฉลยที่ถูกต้องค่ะ เรายังสามารถวัดผลแบบง่ายด้วย Fubaru ใน Google Apps ใช้ร่วมกับ Google Form ค่ะ ซึ่งเป็นแอดออนสำหรับตรวจการบ้านหรือข้อสอบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเมนูแอดออนเมื่อติดตั้งแอดออนค่ะ สามารถเรียกใช้งานแอดออนเพื่อกำหนดค่าคะแนนให้คำถามแต่ละข้อที่สร้างไว้ด้วย Google Form เลือกคำตอบที่เป็นต้นแบบที่ถูกต้องที่เตรียมไว้แล้ว โดยการทำข้อสอบใน Google Form โปรแกรมจะทำการประมวลผลและสรุปการตรวจข้อสอบ เป็นตารางข้อมูลค่ะ โดยแสดงคะแนนร้อยละ และคะแนนที่ได้รับในการตอบคำถามแต่ละข้อ ในการทำแบบทดสอบ เพื่อช่วยให้การประมวลผลที่รวดเร็ว โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือกไปที่แถบของ Response ค่ะ เลือกปลายทางการตอบกลับของแบบฟอร์ม แบบทดสอบ คลิกเลือกสร้าง Spreadsheet Create Spreadsheet จากนั้นคลิกที่ Create a new spreadsheet ค่ะ เลือกปลายทางการตอบกลับของฟอร์ม แบบทดสอบของเรา โดยใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อฟอร์มแต่วงเล็บ response แล้วคลิก create ค่ะ ที่แบบทดสอบให้ครูทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดนะคะ จากนั้นคลิกที่ปุ่มดูการตอบกลับ แล้วเลือกเมนูส่วนเสริม Add-ons แล้วเลือกดาวน์โหลดส่วนเสริมค่ะ ให้ค้นหาคำว่าฟูบารูค่ะ แล้วคลิกที่ปุ่ม plus free จากนั้นก็กด allow อนุญาตนะคะ หลังจากนั้นกลับไปที่เมนู add-on อีกครั้งจะปรากฏ Fubaru บนเมนูค่ะ ให้คลิกเลือก Grade Assignment ให้เลือกหัวข้อที่ไม่ได้คิดคะแนนให้เป็น Identify Students ในส่วนที่เป็นข้อสอบ ให้กำหนดเลือกใส่คะแนนตามที่เราต้องการค่ะ เช่น 5 point จากนั้นเลือกระเบียนที่เป็นเฉลยของแบบทดสอบ โดยเลือกระเบียนแรกที่เป็นเฉลย ที่คุณครูทำไว้ในครั้งแรก จากนั้นคลิกที่ continue ค่ะ ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประมวลผล ให้เลือก view grade ค่ะ หลังจากนั้นก็จะปรากฏชีตใหม่ขึ้นมา ชื่อว่าเกรด สามารถนำข้อมูล Export เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อีกนะคะ หากต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ หรือส่งออกในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถคลิกได้ที่ไฟล์จะปรากฏเมนูย่อย จากนั้นเราคลิกที่ Download as ค่ะ แล้วก็คลิกรูปแบบที่ต้องการ สามารถใช้กับ Microsoft Excel ก็ได้นะคะ หรือจะพริพ์ออกมาในรูปแบบ PDF ก็ได้อีกด้วยค่ะ